ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของกลยุทธ์การสร้างทักษะชีวิตหรือไลฟ์สกิลของวัยรุ่นในศตวรรษที่ 11 เป็นยังไงกันบ้างคะกับ 3 เซต บวกความสำคัญของทักษะชีวิต เราพบว่าทั้ง 3 เซตถ้าเราทำได้นะคะจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของสมองส่วนลิมบิกซิสเต็มหรือสมองส่วนอยาก ที่เราเรียกว่าในเซตที่ 1 ของการดูแลใจ และอันที่2นะคะถ้าเรากลุ่มที่ 2 ถ้าเราทำได้เป็นการรวมเซตของสมองส่วนคิดหรือ cerebral cortex ที่ทำให้เกิดการคิดวิเคราะห์แยกแยะ สามารถตัดสินใจจนเกิดความเจริญงอกงามทางปัญญาที่เราคาดหวังให้เขาเป็น ถ้าสมองส่วนนี้สามารถทำงานได้ทันกับสมองส่วนอยาก ปลี่ยนจากการพีคในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือความไม่เข้าใจของเด็กเปลี่ยนจากความไม่เข้าใจของเขาเป็นกระบวนการความเข้าใจอย่างสร้างสารรค์บวกกับการเสริมสร้างของผู้ใหญ่ ให้สตรองมากขึ้นหรือให้เข้มแข็งมากขึ้น เราจะพบว่า แม้ฮอร์โมนจะทำงานเต็มที่ แม้สมองจะมีการพัฒนาการไปในทางที่เสี่ยง แต่เราสามารถดักจับ ที่ต้นทางทั้งกลางทางและปลายทางได้ อย่างแน่นอนบวกกับการสร้างปฏิสัมพันธ์ และทำให้เขาเนี่ยนอกจากการรับผิดชอบตัวเองเขายังสามารถที่จะรับผิดชอบกับสังคมภาพรวม เราก็จะเห็นโดยศักยภาพของมนุษย์ ที่มีอุดมการณ์คนหนึ่งในช่วงวัยรุ่นที่จะทำให้เขาลุกขึ้นมาปกป้องสังคม และประเทศชาติอีก5ปี10ปีข้างหน้าเขาก็จะกลายเป็นเด็ก ที่มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่11ซึ่งแม้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ จะเข้ามา ก็ไม่สามารถทำร้ายทำลายเขาได้ ดังนั้นการที่เขาจะมีทักษะชีวิตเหล่านี้เติบโตแค่ไหน นอกจากขึ้นกับวัยรุ่นเอง ก็ยังขึ้นกับ ผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายที่จะใส่ทรีทเมนต์หรือใส่กระบวนการบางอย่างที่กระตุ้นทั้งสมองทั้งสองส่วน บวกกับการสร้างปฏิสัมพันธ์กับเขาในส่วนที่ 3 มากกว่าการมุ่งให้ความรู้การห้ามปาม การควบคุมการออกระเบียบหรือการลงโทษได้มากกว่าเยอะเลยนะคะ งั้นเนี่ยในสัปดาห์นี้จึงคาดหวังว่า ถ้าวัยรุ่นได้รับการดูแลใจดูแลสมอง ดูแลส่วนต่างๆ ที่เขาต้องรับผิดชอบอย่างนี้ก็จะเชื่อมั่นว่าจะทำให้วัยรุ่นในศตวรรษนี้ยุคนี้ ปลอดภัยด้วยมือของทุกๆ คนอย่างแท้จริง อย่าลืมนะคะสัปดาห์ที่ 4 หรือชั่วโมงที่ 4 เรากำลังก้าวไปสู่แล้วปัจจัยอะไรล่ะ ที่ส่งผลต่อพัฒนาการวัยรุ่นนอกเหนือจากการใช้ทักษะชีวิตแล้ว พลาดไม่ได้เลยนะคะ เพราะเรามีเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่น่ารักน่ารักเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนกับเราด้วยนะคะ ไปฟังกันว่าเขาคิดอย่างไร เขามีเหตุผลอย่างไร เขาคาดหวังอะไรจากเรา ภาพฝันของเขาเป็นอย่างไร น่าติดตามแล้วใช่ไหมคะสำหรับชั่วโมงนี้ ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะ